สือกระโดดเข้าให้แล้ว เสือกระโดดหรือเปล่าไม่กระโดดนะ แต่ดอกนี้ยังไง ดอกนี้ไงเต็มกระดานเปล่าดอกนี้เต็มกระดานเปล่าเต็มกระดานอย่างนี้เท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยคูสิบ หนึ่งพันบาทนะฮะทุกผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วนะฮะ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 สำหรับเกมนี้นะ เบ็ดต่ำสุด1บาทนะครับ สูงสุดก็โอ้ยห้าพันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เบ็ด5บาทก่อนนะท่านผู้ชมนะล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับผม เปิดเทอร์โบไปเลยนะฮะไปครับเกมนี้ก็ฟีเจอร์หลักๆก็เราก็ลุ้นให้เสือกระโดดนะฮะท่านผู้ชมนะไอ เสือกระโดดมาก็รอลุ้นเลยเลยนะฮะท่านผู้ชม แต่ตอนนี้เงียบกิบเลยนะฮะ ตอนนี้เงียบกิบเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ เงียบกิบเลยนะครับ ไปเพิ่มเบ็ดบ้าง 10บาทไปบ้างครับ30ดอกเลย เงียบกิบนะฮะท่านผู้ชมนะเงียบกิบ ละค้างด้วยเนี่ยสิละค้างด้วยนะสิท่านผู้ชม เอ้ยค้างอย่างนี้ท่าไม่ดีนะ เออ ช็อตนี้ เอาเสือกระโดดเข้าให้แล้ว เสือกระโดดหรือเปล่าไม่กระโดดนะ แต่ดอกนี้ยังไง ดอกนี้ยังไงเต็มกระดานเปล่า ดอกนี้เต็มกระดานเปล่า เต็มกระดานอย่างนี้เท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยคูณสิบ หนึ่งพันบาทนะฮะทุกชมมันมาแล้วมันมาแล้วนะฮะ เอามาอีกดอกหนึ่งมาอีกดอกคูณสิบนะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้ยังไงเต็มกระดานเหมือนเดิมเปล่าเต็มกระดานเหมือนเดิมหรือเปล่า เต็มกระดานเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมมาลุ้นกันเออเต็มกระดานช็อตนี้สองร้อยห้าสิบสองพันห้านะฮะท่านผู้ชมเอ้ยบทจะมามาจัดนะฮะบทจะมามาจัดนะฮะ ไปไปไปเพิ่มเบ็ดบ้างนะฮะท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะแต่มาสี่พันเอาเพิ่มเบ็ดเสร็จมานะฮะท่านผู้ชมช็อตนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรอ่าเป็นตัวเดิมนะฮะเต็มกระดานหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมนะ เต็มกระดานหรือเปล่านะครับ อีกตัวเดียว ตัวเดียวมาอยู่แล้วนะฮะมาอยู่แล้วช็อตนี้เต็มกระดาน 750คูณ17,500เลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยบทเขาจะมาเขามาเลยนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับเสือ โอ้ยทุนพันเดียวนะ นี่มีแบงค์ เอามาต่อเนื่องนะท่านผู้ชม มันมาต่อเนื่องนะครับ โอ้โห ยังไงมาอยู่แล้วนะฮะ ช็อตนี้ยังไง300คูณ10ก็อีก 3,000เข้าไปนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้โห ผมว่าผมไปเพิ่มเบ็ดดีกว่านะ ช็อตกำลังมานะท่านผู้ชมนะ ผมว่าผมไปเพิ่มเบ็ดดีกว่านะ ไปเพิ่มเบ็ดดีกว่า ขอเบ็ด 200 ก่อนนะท่านผู้ชมนะ10ดอกไปเลยโอ้โหเบ็ด 200 นี่ไม่เงียบเก็บเลยนะ อีก10ดอกไปครับ อีกสิบดอกนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ย พอเพิ่ม เบ็ดยังไม่มาเลยนะ พอเพิ่มเบ็ดไม่มาให้ผมเลยนะ ตอนนี้ โอ้ย ไปครับอุ้ยเบ็ดห้าร้อยแพงไปนะ ขอเบ็ดสามร้อยก่อนนะท่านผู้ชม สามร้อยสิบดอกไปเลยครับ เฮ้ย แค่เงินลดลดขนาดนี้โอ้โห เอาไงดีครับพอดีกว่านะท่านผู้ชมนะ ตัดใจพอดีกว่านะครับก็เราเงินทุนมาพันเดียวนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเกมสล็อตอย่าไปเล่นกับความโลภนะฮะเล่นได้รีบถอนนะครับอย่าจมนานนะฮะไม่งั้นดูดหมดเนี่ยถ้าผมยังไปต่อนะ โดนหมดดูดหมดแน่นอนด้วยด้วยความแบบอารมณ์สติด้วยนะฮะคือแบบตอนนี้ก็คือร้อนเนี่ยจากที่เราได้มาเราเริ่มเสียเริ่มเสียเล่นต่อไปเริ่มเสียเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เราหัวร้อนนะฮะแล้วก็อยากจะกดต่อนะ เพราะว่าเราเคยได้มานะท่านผู้ชมนะยังไงก็ ฝากไว้ให้คิดด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นชอบปั่นสล็อตนะฮะ ก็ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะวันนี้ผมมาเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันแตกเร็ว แล้วก็ ก็แตกแล้วก็ถอนดีกว่านะก็เลิกเล่นดีกว่านะท่านผู้ชมก็คิดซะว่าเป็นค่าขนมไปนะสำหรับวันนี้ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะเออยังไง ไปก่อนนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่กับช่องนักสล็อตมือหนึ่งนะฮะ โอเค ไปแล้วครับ